สวัสดีค่ะ วันนี้ต้นก็จะมาถ่ายคลิปนั่นนะเองนะคะ วันนี้ต้นก็จะมาพาเล่นวันนี้นะคะจะมีเกมสนุกสนุกมาเล่นค่ะก็คือ เกมจับฉลากเสียงดวงค่ะ ไปดูกันเลย เกมแรก เกมจับฉลากเสียงดวงค่ะ นี่จะเป็นตะกร้าฉลากเรามีกี่ฉลากไม่รู้นะคะ โอเคมาจับฉลากกันเลยค่ะ ก่อนเออซ้ำนี่จับก่อนค่ะ จับเลย อันนี้คือยาง ได้เป็นอันนี้นะคะเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนอ้าลืมบอกกติกา ก็คือ คนที่รอดก็คือชนะนะคะทานิปก็ทานิปแต่ว่า ถ้าได้แบบอันลงโยงอย่างเงี้ย เนี่ยไม่มีอ่ะ ก็คือต้องโดนแป้งค่ะทุกคนโอเคเอาแป้งก่อนนะคือเพิ่งอาบน เอาอันนี้ผีบ้าไก่อ้โดนไม่ได้โดนเป้งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวกันทำเอง มาวันนี้อย่าให้โกงไปเอากันเลยค่ะเก็บละก้าเอาใส่น้องน่ากลัวเต็ม เต็มเต็มเต็มนะคะ มาจับใหม่อีกรอบค่ะ ก็เกตก่อนนะคะเออตอนนี้ตาขาวไปแล้วนะคะจับเลยนอันนี้ไหน ต้องกาแล้วเออเหรอขาดีแล้วกัน ไหนกันตอนนี้เออหนูรเหมือนกันเอามาดูเฮ้ย ต้องกามันรอดเหมือนกันแหละทุกคน อันนี้ต้องกามันโกงหรือเปล่าทุกคนโอเค อ่ะ เกสจับอีกรอบ นะคะ อ่ะก้าจับ อีก อันนี้ จะเป็น โอ้ยโอ้ย ดูเกมก่อนนะคะเฮ้ยน้องแป้งเป็นกาล่ะอ่าก้าวพี่เกมก้าวปะพี่เกมไปก่อนรอบหนึ่งโอเค กล้องเป็นไรไหมโอเคกล้องไม่เป็นไรหรอก โอ้มา เอาแป้งก่อนนะคะ มาแป้งจริงๆนะคะ มานี่หน้าก็สะอาดแล้วหน้าแกเฮ้ยเอาาให้ทุกคนดูสิก้า อายุวันนี้มาจับอีก คนละหนึ่งตานะคะ จับเลย จับได้แล้วก้ามเอามาดูสิไม่ ทุกคน ปรากฏการไหวต้องกล้าโดนทาลิฟค่ะ โอเค ต่อไปเก๊ก่อนนะคะ ทุกคนเก๊ก็ได้ทาลิฟอะไรอ่ะคือ คิดว่าน้องโดนเราก็ต้องโดนเหรอ โอเค โอเคตรงก้าตรงก้าทาลิ้นให้พี่เกศหน่อย อ่ะ เลือกสีสวยๆนะ มีสีสวยเต็มเลย เดี๋ยวเอาให้หน่อยอันไหนอ่ะอันนี้ทาปากหรือ ทาแก้ม ทาแก้มมาพอเอาเยอะๆ เนโอเคทุกคนต่อไปตาเกนนะคะจะเอาแบบเยอะ มาเนี่ยได้ใจอยากนอนละไอามา เอาอีกข้าง ต้องกำมาเอาอีกข้าง เดี๋ยวเดี๋ยว E B C มา โชว์หน้าให้ทุกคนดู นี่จะเป็นสภาพหน้าของเก๊นะคะ ตรงกลางนี่ สภาพหน้าตรงกลางใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เก๊นะคะ